เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะ e-marketplace ที่ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ มีผู้ให้บริการได้หลายราย เช่น Shop Up ขายดี เทพช็อปตลาด .com We Love Shopping Ready Planet พันทิปมาร์เก็ตและ Make Web Easy ซึ่งในบรรดาผู้ให้บริการเหล่านี้ก็จะให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนั้น ผู้ใช้บริการ สามารถใช้หลักในการพิจารณาเลือกผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ เช่น มีระบบหลังร้าน หน้าร้านครบฟังก์ชันการทำงานของอีคอมเมิร์ซ มีเทมเพลตหลากหลาย สวยงาม ให้บริการฟรี พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพียงพอ รองรับการตาม Search Engine Optimization รองรับทุกหน้าจอทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนสมาร์ทโฟนเป็นต้น นอกจากนี้เมื่อเราเลือกผู้ให้บริการได้แล้วเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ประการแรกต้องมีทัศนคติและความรู้ นั่นหมายถึงว่า ผู้ที่เปิดร้านค้าออนไลน์จะต้องมีความจริงจัง มุ่งมั่น ให้เวลาและเอาใจใส่ต่อร้านค้า มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และมีทักษะการขาย นอกจากมีทัศนคติและความรู้แล้ว เราจะต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ดังต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊ก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กล้องถ่ายรูป หรือ สมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายรูปได้ โปรแกรมตัดต่อหรือตกแต่งรูปภาพ นอกจากนี้ ผู้เปิดร้านค้าออนไลน์ จะต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับร้านค้าดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลร้าน และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และบริการโดยการจัดแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน การเตรียมความพร้อมอีกเรื่องที่ผู้ประกอบการหรือผู้เรียนจะต้องเตรียม ได้แก่การเตรียมความพร้อมที่จะทำให้เว็บไซต์ มีความน่าเชื่อถือ โดยการเตรียมเครื่องหมาย DPD Register หรือ DPD Verify การเตรียมความพร้อมอีกอย่างสำหรับผู้เรียนหรือผู้ประกอบการนะคะก็คือการเตรียมชื่อโดเมนเนมสำหรับการตั้งชื่อเว็บไซต์ เนื่องจาก การใช้บริการจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการฟรี จะยังคงมีชื่อของผู้ให้บริการติดอยู่ที่โดเมนเนม การเตรียมความพร้อมสุดท้ายก็คือการสมัครอีเมล ถ้าผู้เรียนมีบัญชีอีเมลอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสมัครอีกครั้งก็ได้ แต่ถ้ายังไม่มีผู้สอนจะได้นำวิธีการสมัครบัญชี Gmail โดยใช้บริการของ gmail.com เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยการพิมพ์ gmail.com ในช่อง address bar กรณีที่เครื่องมีบัญชีผู้ใช้บริการหลายบัญชี ให้เลื่อนสกอ o l บาร์ลงด้านล่าง เพื่อคลิกที่ใช้บัญชีอื่น แต่หากเป็นเครื่องที่ ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สามารถคลิกที่สร้างบัญชีได้เลยนะคะ ในการสร้างบัญชีจะเริ่มจากการกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ใช้บริการ การหลอกชื่อและนามสกุลสามารถหลอกได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถัดไป กรอกชื่อผู้ใช้ โดยโปรแกรมจะ generate ชื่อผู้ใช้จากชื่อที่กรอกข้างต้น เราสามารถลากคลุม และลบเพื่อพิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการลงไปได้ ชื่อผู้ใช้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และจุดได้เท่านั้น จะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษใด ๆ แม้กระทั่งการใช้เครื่องหมายเว้นวรรคนะคะ เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาเพื่อพิมพ์รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน โดยการกรอกรหัสผ่าน จะต้องเป็นอักขระ 8 ตัวอักษรขึ้นไป ในรหัสผ่านจะต้องประกอบไปด้วยทั้งตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ผสมกัน คลิกที่ถัดไป จะเห็นได้ว่า โปรแกรมหรือเว็บไซต์ จะไม่ยอมให้ชื่อผู้ใช้ มีสัญลักษณ์พิเศษภายในชื่อ ดังนั้นเราจะต้องกลับมา ลบสัญญลักษณ์ดังกล่าว และคลิกที่ ถัดไปอีกครั้งเพื่อยืนยันการใช้ชื่อหลังจากแก้ไขแล้ว จะปรากฏหน้าต่างใหม่ ให้กรอก หมายเลข เบอร์โทรศัพท์ กรอก วัน เดือน ปี เกิด ในการกรอกปี จะต้องกรอกเป็นปี คริสตศักราชเลือกเพศ และคลิกที่ถัดไป จะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่เรามีการกลอกปีเป็นปีพุทธศักราช ซึ่งเว็บไซต์หรือโปรแกรมไม่ยอม ดังนั้นเราจะต้องแก้ไขให้เป็นปีคริสตศักราช ในส่วนของการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ เราสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อน และ อ่านความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของการใช้บริการ เลื่อนสกอร์บาร์ลงมา จนกระทั่งพบ ปุ่ม ฉันยอมรับ คลิกที่ปุ่มดังกล่าว เป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครบัญชีอีเมลแอดเรสที่สามารถนำบัญชีดังกล่าวไปใช้งานได้ตามปกติ